สวัสดีค่ะ วันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานำเสนอวิธีการสมัครตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าของสายการบินไทยและออนแอร์ ว่าควรมีคุณสมบัติอย่างไร และหา ข้อมูลจากสายการบินได้ที่ไหนค่ะ ซึ่งคุณสมบัติของงานตำแหน่งนี้ที่ควรมีคือ 1. ควรเป็นเพศชายอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี 2. วุฒิม .3 ผ่านการกินทหาร 3. มีประสบการณ์ด้านคาร์โก้และคลังสินค้า 4. สามารถทำงานเป็นกะได้ 5. ควรมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์ ขั้นตอนการเตรียมเอกสารมีดังนี้ 1. ใบวุฒิการศึกษา 2. ใบสมัครงาน 3. เรซูเม่ 4. รูปถ่าย 2 นิ้ว 5. สำเนาคะแนนโทอีก 450 ขึ้นไป 6. สำเนาบัตรประชาชน สำหรับช่องทางการสมัครมีอยู่ 2 ช่องทางได้แก่ 1. สมัครทางออนไลน์ 2. สามารถล็อกอินไปสมัครได้ด้วยตนเอง หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์สายการบินของไทยไลออนแอร์ได้เลยค่ะ หลังจากยื่นใบสมัครผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับอีเมล SMS หรือโทรศัพท์ เพื่อไปสัมภาษณ์งานในขั้นตอนต่อไปค่ะ ค่ะเราจะมานำเสนอวิธีการสัมภาษณ์หรือสถานการณ์การสัมภาษณ์ของสายการบินไทยไลออนแอร์กันค่ะ อย่างแรกนะคะเราจะสมมุติตัวละครเป็น 3 คนค่ะ จะมีนาย A นาย B และนาย C ค่ะ ซึ่งนาย A นะคะจะเป็นบทบาทที่คนจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ เรียนจบไม่ตรงสายค่ะ ส่วนนายบีนะคะจะเป็นคนจบใหม่ไม่มีประสบการณ์ แต่จบตรงสายนะคะ ส่วนนายซีจบไม่ตรงสาย มีอายุมากแต่มีประสบการณ์ในการทำงานเยอะค่ะ สวัสดีค่ะ เชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ สวัสดีครับ ผมนายรัชัยพลเฉลิมธนพัฒน์จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะบริหารธุรกิจครับ สาขา การจัดการการตลาดครับ คุณเคยทำงาน หรือมีประสบการณ์ในการทำงาน เกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไหมคะไม่ครับผมไม่เคยทำงานนี้มาก่อนเลย คุณคิดว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า คืออะไร และมีลักษณะงานยังไงคะ คือคนที่คอยดูสินค้าหรือเปล่าครับ น่าจะใช่นะครับ สำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะ ผลจะเป็นยังไงนั้น พวกเราจะติดต่อกับหาคุณทางอีเมลนะคะ ขอบคุณค่ะ ในส่วนของนายเอได้มีการยื่นใบสมัครแบบบอกอิน นั่งรอจนกว่าจะถึงคิวสัมภาษณ์ บุคลิกของนายเอจะมีลักษณะมาสายเอกสารไม่ครบ แต่งตัวไม่เรียบร้อย ตอบคำถามคณะกรรมการตะกุกตะกัก ซึ่งมงบอกให้เห็นได้ชัดว่านายเอไม่มีความเตรียมพร้อมในการมาสมัครงาน เลยถูกตัดสิทธิ์หรือตกรอบ สวัสดีค่ะ เชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะเอ่อเริ่มเองนะครับ สวัสดีครับ ผมชื่อนายนัทพลชัยบานครับ เอ่อชื่อเล่นชื่อเจมครับ จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพครับ ผมสาขาวิชา การจัดการโลจิสติกการขนส่งสินค้าทางอากาศนะครับ คยทำงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไหมคะ เอ่อถามว่าเคยมีประสบการณ์ไหมนะครับตอบเลยว่าผมเพิ่งจบนะครับผมแล้วก็เพิ่งหางานทำอันนี้เป็นครั้งแรกเลยครับที่สมัครงาน จึงไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน หรือการรู้เกี่ยวกับหน้าที่อะไรต่างๆอะไรเงี้ยครับครับผม คุณคิดว่าตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าคืออะไร และมีลักษณะงานยังไงคะ เอ่อหน้าที่ เจ้าหน้าที่คลังสินค้าใช่ไหมครับ คือทำการเช็คสินค้าต่างๆที่เข้ามาต่างประเทศและก็นอกประเทศนะครับผมจะเป็นสินค้าทุกชนิดนะครับ แล้วก็ ตรวจเช็ค อันตราย แบบสิ่งของอันตรายต่างๆอะไรเงี้ยครับครับผมสำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะ ผลจะเป็น ยังไงนั้น พวกเราจะติดต่อกับหาคุณทางอีเมลนะคะ ขอบคุณ ค่ะ ในส่วนของนายบี ได้ยื่นใบสมัครเป็นแบบบ็อกอิน นั่งรอจนกว่าจะถูกเรียกสัมภาษณ์ บุคลิกของนายบี ได้มีการตอบคำถามทำเสียงตื่นเต้นตอบไม่ได้เป็นบางช่วง จึงบ่งบอกให้ว่านายบีนั้นไม่ได้ฝึกฝนทำการบ้านมาเลยจากที่บ้าน จึงทำให้นายบีนั้นได้ถูกตัดสิทธิ์และตกรอบไป สวัสดีค่ะ เชิญแนะนำตัวได้เลยค่ะ สวัสดีครับ ผมชื่อนายเชนัทชีววิริยานนท์จบจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพคณะศิลปศาสตร์สาขาภาษาอังกฤษ คุณเคยทำงานหรือมีประสบการณ์ในการทำงานเกี่ยวกับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คลังสินค้าไหมคะ ใช่ครับผมเคยทำงานตำแหน่งนี้มาหนึ่งปีอยากหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้าง เลยคิดว่าอยากจะทำงานที่นี่ครับ คุณคิดว่า ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้าคืออะไร และมีลักษณะงานยังไงคะ คือเจ้าหน้าที่ที่คอยขนสินค้าขึ้นและลงจากเครื่อง จัดเรียงใส่ตู้คอนเทนเนอร์ของสายการบิน การจัดเก็บสินค้าให้เหมาะกับประเภทสินค้า เช่น สินค้าที่ต้องควบคุมอุณหภูมิ จะเก็บในห้องเย็นที่แบ่งเป็น 6 ห้อง โดยแต่ละห้องจะสามารถตั้งอุณหภูมิที่แตกต่างกันได้ สำหรับการสัมภาษณ์วันนี้ก็ได้สิ้นสุดลงแล้วนะคะ ผลจะเป็นยังไงนั้น พวกเราจะติดต่อกับหาคุณทางอีเมลนะคะ ขอบคุณค่ะ ในส่วนของนายซีนายซีมาส่งเอกสารอย่างมั่นใจ สุภาพ ตอบคำถามคณะกรรมการได้อย่างชัดเจนว่า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า คือเจ้าหน้าที่ที่คอยทำงานหน้าที่ขนส่งสินค้าและลงจากเครื่อง ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในลานจอดเครื่องบิน มีเวลาทำงานเป็นกะช่วงเวลาทำงานต่อวันช่วงเช้าเริ่มตีสี่ครึ่ง จนถึงสามทุ่ม ต้องอยู่ปฏิบัติงานจนถึงตีสี่ของวันถัดไป ซึ่งจากการยกตัวอย่างการยื่นสัมภาษณ์ใบสมัครใน C เป็นเพียงคนเดียวที่มีการตอบคำถามที่ชัดเจน มั่นใจดูเป็นธรรมชาติ มีการฝึกซ้อมทำการบ้านเต็มตัวมาอย่างดี และมีคุณสมบัติที่สายการบินต้องการ คณะกรรมการจึงเห็นตรงกันว่า ให้ในซี C ผ่านรอบสัมภาษณ์นี้